ครับสะอาดเลยนะครับทุกคนสะอาดเลยนี่นี่ครับเดี๋ยวเราไปทำเมนูสาหร่ายกันนะครับ ว่าจะออกมาสีสันจะเป็นไงนะทุกคน วัสดีครับเจอผมซาก้อีกแล้วนะครับ วันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำอะไร ทุกคนลองทายดูครับมามามามาอันนี้ครับดูครับ ทุกคน สาหร่ายครับ แต่อันนี้คือสุกปกนะ เราไม่เอาอันนี้นะครับ นี่ อันนี้สุกปกนะกินไม่ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาเอาสาหร่ายกันนะครับ วันนี้มาทำเมนูสาหร่ายกินกัน ด้วยธรรมชาติแบบบ้านๆนะ ทุกคนนะครับ ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหาที่ไหน หาได้แถวบ้านๆนนะครับริมน้ำคลองแบบนี้ครับมีอยู่แล้ว เดี๋ยวผมยวลงไปเอาเลยนะ ขอลงเท้าก่อน นี่ครับทุกคนผมจะใช้ไม้นะครับ ผมเหลามาแล้วนะ จะเอาไม้ปั่นเอานะครับ ปั่นชั้นบนนะ เดี๋ยวเราไปดูกันวิธีการทำนะครับเริ่มทุกคน จะเอาชั้นบนนะทุกคนมันจะสะอาดครับดูครับจะไม่เปื้อนจะไม่มีผ้าพวกคิดดินพวกนี้นะครับ ชั้นบนนะครับ แต่ถ้าชั้นล่างไม่ได้นะครับ นี่ ค่นี้ก็พอนะครับดื่มน้ำออกสะอาดเลยนะครับทุกคน สะอาดเลยนี่ ีคครับเดี๋ยวเราไปทำเมนูสาหร่ายกันนะครับว่าจะออกมาสีสันจะเป็นไงนะ ทุกคนไปเลย ตอนนี้ก็มาถึงที่เราทำกับข้าวแล้วนะ นี่ครับที่ผมเตรียมมาคือที่เมื่อกี้ไปหาคือสาหร่ายนะครับ เตรียมสาหร่ายผุนชูรสรสดีนะครับ กับปีแล้วก็พริก แล้วก็หอมแดง แล้วก็กระเทียมนะครับ แล้วก็มี นี่ อันนี้ครับ แค่หมู แค่หมูคือเอามาต้มรวมกันนะครับ จะอร่อย อือหือ อือข้าวเหนียวครับ เดี๋ยวจะต้มด้วยไผ่ข้าวหลามนะนี่คือไผ่ข้าวหลามนะสองท่อนนี้เดี๋ยว เรามาเผาเอานะครับ แล้วก็มี อันนี้คือ กครับพกตามนะครับ เดี๋ยวผมจะตามพื่อเครื่องปรุงเนี่ยที่ขาดไม่ได้วันนี้ที่ผมทำนะครับแต่งแตงนี่อันนี้คือผมจะใช้ไม้ไผ่มาทำกับข้าวนะครับ วันนี้นี่ครับผมจะทำเป็นแบบนี้ผ่า ข้างๆทิ้งตรงกลางเราเอาฝาปิดได้นะครับ ผ่าแบบข้างๆนะนี่ เดี๋ยวเรามาต้มน้ำรอก่อนเลยนะ แล้วก็มาทำเครื่องปรุงกัน ให้เดือดก่อนนะ เดี๋ยวเราไปทำโอ้ร้อนมากโอเค เดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องปรุงพวกนี้ก่อนนะครับทุกคนครับทุกคนบกข้าวหลามเราเห็นไหมข้างในจะมีชั้นขาวๆอีกชั้นหนึ่งนะครับ ตัวนี้คือจะก่อกับข้าวข้าวเหนียวไว้นะครับ ถ้าตอนที่เราเผาสุกแล้วนะเดี๋ยวเราใส่กันเลย คนครับ ระหว่างที่เรารอน้ำเดือดนะกับเอ่อข้าวหลามเราสองอย่างนะครับ เรามาทำเครื่องปรุง เราเตรียมเครื่องปรุงไว้ก่อนนะ เตรียมไว้ก่อนเลย ดูทุกคนใส่กะปิใส่กะปิลงไปครับดูครับทุกคนเรียบร้อย แป๊บเดียวครับหอมด้วย ปิใส่ลงไปแล้วใส่ผงชูรสพอไม่ต้องใส่เยอะเรียบร้อย คนเสร็จเรียบร้อยครับ ตอนนี้รอแค่น้ำเดือดครับ รอแค่น้ำเดือดกับข้าวหลามของเราสองอย่าง เราก็เสร็จเรียบร้อยแค่นี้ครับ โอเคนะ มา รอแค่น้ำเดือดก่อนครับทุกคน ทุกคนครับ ตอนนี้คือน้ำก็เริ่มร้อนแล้วนะครับ เราก็จะใส่พวกเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยนะ โอเค มา ครับอันนี้คือข้าวหลามเราก็สุกไปแล้วเท็จเรียบร้อยแล้วนะ เดี๋ยวเราก็จะปอกนะครับครับเครื่องปรุงที่ตามแล้วว่ามันเหลืออยู่ข้างในนะครับเราเอาน้ำ ใส่ลงไป รออีกสักพัก ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเครอนะครับอุ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งลืมลืมลืมนี่ขันไม่ได้แค่หมูของเรา ใส่ไปเลยไม่ต้องรอให้มันเดือดครับ ถ้ามันป่วยไปเลยครับมาด้วยมาด้วยจะกินเลย คนกลิ่นนี้หอมมากๆ ลมมันพิวพิวมาทางนี้หอมครับกลิ่นโอเคครับรออีกสักประมาณ15นาทีได้ละ15นาทีครับ โอเคอันนี้ไม่ร้อนละดูทุกคนเดือดแล้วครับดูครับนี่สีสันน่ากินมากนะทุกคน หว่างรอครับทุกคนระหว่างรอ เราทำเอ่อข้าวหลามดีกว่า ปอกข้าวหลามนะเราปอกข้าวหลามระหว่างรอที่สาหร่ายจะสุกนะมาเลยปอกก่อนโอ้แดดแดดร้อนมากดูครับว่าจะเป็นไงข้าวหลามของผมสุกไหม ไม่ไปหน่อยโอ้แต่ยังได้อยู่เสร็จเรียบร้อยครับทุกคน รอตอนนี้รอแค่กับข้าวเราสุกก่อนนะ อีกประมาณ5นาทีเรียบร้อยแล้วครับ โอ้มดกัดโอเคว่าข้าวทุกคนดูครับ น่ากินมาก สุกละกินได้ละอืมอร่อย ไปเลยเรียบร้อย อ๋อลโหเย็นสดชื่น ทุกคน เดี๋ยวเราลองมาปอกข้าวหลามเราก่อนนะ โอ้ย ทุกคน ดูครับอันนี้ข้าวหลามของแท้ครับ อันนี้ข้าวหลามนี้ เท่าที่ผมรู้มี้าเหนืออย่างเดียวนะครับที่มีครับต้นข้าวหลามแบบนี้นะ ป่องมาแล้วก็จะติดเนื้อเลย นี่ครับท่อนนี้ อืมอร่อยแต่ท่อนนี้มันไม่ติดเพราะมันเป็นข้างบนนะทุกคนน่ครับนี่ครับ นี่เห็นไหม ติดติดได้ดีมากทุกคน จะเป็นแบบ ขาๆข้างนอกนี่ครับ ที่เมื่อกี้ผมให้ทุกคนดูไปสาธิตไปนะครับลองชิมน้ำซุปก่อนครับร้อนน้ำซุปนี่อร่อยครับยังไม่ได้ชิมสักเลยร้อนมากทุกคน อร่อยครับเพื่อนอร่อยอ่ะ เข้าไปทุกคน นุ่มมากละลายในปากเลยนะทุกคนละลายหมดเลยอร่อยอร่อยสาหร่ายอร่อยกว่าแค่หมูอีกทุกคนร้อนนะครับ อสอร่อยละ่ายอร่อยครับนี่ นี่ครับ ซ่บอีดีพี่น้องข้าวหลามอะไร มันร้อนมันก็อร่อยนะทุกคนอือหือ าเย็นสดชื่นโอ้ยเฮ้ยทุกคนเมนูพุ่มเขาทำเสร็จเรียบร้อยกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสากายด้วยนะครับเพื่อความเป็นกำลังใจให้ผู้ผมนะ แล้วก็ใครอยากให้ผวกผมามคลิปอะไรคอมเมนต์ใต้ข้างล่างครับผมพยายามจะไปอ่านแล้วก็ไปคอมเมนต์ตอบกลับแล้วก็จะทำให้ทุกคนนะครับอย่าลืมติดตามสากายด้วยนะครับบ๊ายบาย Woo.